สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับ วันนี้นะครับไปเล่นกันต่อนะครับกับพลัมซอมบี้ฮีโร่นะครับ เราวันนี้จะไปเล่นนะครับซอมบี้มิชชั่นนะครับเราผมต้องตามเอาซอมบี้เล่นซอมบี้ให้ทันพลัน ก่อนนะครับเราค่อยไปว่ากันนะครับโอเคนะเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นลีกไปนะครับ ก็ชนะบ้างแพ้บ้างมาเรื่อยๆแหละนะครับเรานะครับวันนี้ก็จะไปเล่นตัวนี้แหละนะครับแซดแม็กนะครับ เปลี่ยนดีกว่า ไม่เอาดีกว่า ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมั่งนะครับเดอะสแมชนะครับซูเปอร์เบรนแล้วกันนะครับ เพราะว่าเดอะสแมชก็เล่นบ่อยละนะครับ ที่ผมเล่นแต่ The Smash นั่นแหละนะครับเล่นบ่อยมากนะครับ โอเคนะครับโอ้โหเกลียดมากเลยโปเตโต้เนี่ยสปูโดเนี่ยนะครับ มันมันมันบัฟเยอะนะ มันบัฟเยอะ ก็คือมันมาบัฟกันอะตัว ต้องรีบฆ่านะครับมาบัฟกันเยอะนะครับแต่เล่นซูเปอร์แบนไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับตับนี้น่าจะดีนะครับ โอเคเลยแบบนี้ยำไก่ โอ้เมอูซอมบี้เดนอินโบนัสแอทแทกครับ โอเคเลย เอาไก่ลงไปก่อนนะใชไปเนะไม่มีอะไรมากนะรีฟรีสอง อืมหืมแอนติฮีโร่ โอ้โหดูดิ สอง สาม สี่ ห้า ผมสามารถเล่นได้ทุกอย่างวิ่งหนีแล้วนะครับปล่อยมันตีไปผมว่านะ จะเอาลงตรงนี้แล้วกัน ผมจะใช้ Gravestone the Updately นะครับ ตัวนี้นะครับ ในการฆ่ามันนะครับในการฆ่าตัวตัวต่อไปก็ประมาณนี้แหละนะครับ เราสามารถรีพีทได้นะ มันมาเป็นสเต็ปมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ โอ้บวกสามบวกสามก็บวกไปเถอะนะครับ เราใช้เดดลี่นะผิดโอ้โหว่าใช้ผิดพิฆาต หามึงหามึนนะครับยิงไปก่อนรับตโตออกพันบวกหนึ่งบวกหนึ่ง แม่ยอด แบบนี้มันต้องเจอผมเดดลี่ใส่นะครับ มันตีสี่แล้วพลัง เอ้ยโอ้กดผิดยางแรง ผมกดผิดอย่างแรงนะครับ บ้าจริงๆเสียไปเลยครับ อย่างแรงอย่างเยอะด้วยนะครับ ผมว่าจะเอาตัวนี้ลงนะครับ บ้าจริงๆไม่เป็นไรหรอกครับตัวนี้ยังไรโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับ ต้องกำจัดมันก่อนนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหแบบนี้ผมก็ลำบากเหมือนกันนะ มันตีทีละสามเป็นเด s t r o y ดูดาเมจตัวซอมบี้ ตัวนี้ทำอะไรได้ ทีมอัพไม่มีอะไรตึมโอ้โห ยิงไปนะครับ โอ้โหโดนไปสามนะได้จริงมีอัติฮีโร่แล้ว เราจะเอาันนี้ เราจะเอาทุกตัวให้มันเป็น เดดลี่นะ ใช้1นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะใช้ 2 ตัวนี้นะครับในการลุย Gravestone Bonus Attack ตัวนี้1 Gravestone Bonus Attack โอเค มาพวกแกคิดว่าพวกแกจะสู้ข้าได้หรือ ตัวไหนดูมนะ ตัวนี้นะครับ ยิงไปก่อนหกนะครับ อย่างแรงครับ แดดแรงมา จัดไปเมืองตุ้มตุ้มตายให้หมดนะปิ้วอื้อปิ้วอื้อื้อื้อโดนพิษปัว โอ้โห มีโล่พอดีเริ่มสั่นละ เริ่มสั่นละ ทำอะไรดีเอาไก่ไปวิ่งเล่นไหมเอาไก่ไปวิ่งเล่นนะครับ ให้มันตีมาก่อนนะอ่าตีหนึ่ง ทำอะไรได้ โอ้โห ดูหกดาเมจของซอมบี้นะครับ คไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสอมยิงมาหนึ่งป้างบัมหกล้าเมเด็กๆจิวตายจะยิงเรเซอร์นะครับเรานะครับ สบายสบายนะครับชนะมาได้ก็บุญแล้วซุปเปอร์เบรนส์นะครับไม่เลวนะครับซูเปอร์เบรนเล่นไม่แย่นี่นะครับเวลานิดเวลาหน่อยนะครับ เรานะครับร่างกายแข็งแรงนะครับ เล่นวันละนิดนะครับร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวไปเล่นลีกต่อครับเรา อืมซูเปอร์เบนแล้วก็เล่นซูเปอร์เบนต่อนะครับปะพรุ่งนี้นะ ผมก็คิดว่าผมก็น่าจะได้เปิดเพชรหนึ่งพันแล้วล่ะนะครับทำคลิปไปด้วยนะครับ เปิดเปิดทำทำคลิปไปนะครับ เจอแต่พวกเลยวเก้าเลยวสิบเลยวเก้าเลยวสิบเต็มหมดเลยนะครับทำไมนะครับ เนี่ยคนหนึ่งเกตัวอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยศัตรูมันคือตัวอะไรนะครับเป็นดูตัวนี้ก่อนดีไหมเนี่ยไม่ดีนะตัวนี้โอเคมีแล้วตัวนี้เอาไปทำไมโอเคไปเถอะนะครับต้องซีเรียสมากตาแรกทำลายไม้ได้ ดีมากเลยออซอมบี้เก็ตเดดลีเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย โอ้โห ตีแรงเว้ย ตัวอะไรเนี่ย Star Disk Transform into a random p a l m that's cross six นะครับโอเค Transform ไปแกโอ้พัวตีหัวเราอย่างแรงนะโอเคนึกว่าตัวอะไรนะครับ ขอแอนติฮีโร่นะครับหนึ่งนะครับ ก็เท่านั้นแหละนะ ดูซิมันจะเอาเราตัวอะไรออกมานะครับโอ้โห มูฟแรนดอมเลน มาเจอกันจังๆหน้านะครับไม่ได้ตายกันไปนะศัตรูตีสามแล้วก็ตีสามนะบดัสโบนัสแอตแทกโอ้มันเร่งสปีดจังนะครับยิ่งแพลนเนี่ยถ้าเร่งสปีดไม่เก่งนะ โอ้ยตุ้มโลกว่าดี ดีมากนะครับ รีบ อย่าเพิ่งรีบเก็บไว้ก่อน โอ้นี่ตีสามนะครับ เรา ตีสามตอนนี้ด่ใช้ตัวไหนดีเ next door โอเค ใช้ตัวนี้ไปนะครับเราทำอะไรไม่ได้แค่นี้แหละ มันตีไปก่อนนะครับ เราไม่รีบ เราไม่รีบนะ โอ้ตัวนี้เกลียดมากเลย มันจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวตัวอะไรเราไม่รู้นะผมเพลงเพลงนะครับปีมาแล้วนะครัอมอมเห็ดสองสองเคเอาตัวอะไรดีนะครับ ตัวตีทะลุแล้วกันนะครับ อไปครับโหห้าห้าเฮ้ยทำไรอ่ะโอ้ นี้ได้เรื่องเลยนะครับ เอาเดดลี่ลงเลยไหมอ๋อเก็บเดดลี่นะไปมึงตายพอนะครับตัวเทพมาก็ตายหมดแล้วแบบนี้นะครับ ศัตรูป้อมเพื่อป้อม เฮ้ย ไม่ตายวะอ๋อตาย ไม่ตายตายล้างพอตนะครับพูดง่ายๆนะครับอ่าอะไร ฟิงยันสิงสอมบี้มาครับทำไมมีตัวตัวนี้หลายตัววะเกรฟสโตนเดดลี่ที่ให้ตังนี้ก็ได้มา ลองดูสิ กล้าลงไหมนะครับ คิดนานเลยศัตรู ชื่อแบบนี้มันต้องเป็นชื่อของพวกรัสเซียหรือเปล่านะครับ มันไม่แน่ใจนะครับ แต่ศัตรูเป็นตัวอะไรผมไม่ยังดูไม่ออกเลยนะครับ แพลนเนี่ยนะครับศัตรูศัตรูคิดนานไปเป้าลูกเพะ เพียคิดนานไปเป้ามันคงทำอะไรแล้วแหละนะ แต่ว่าคราวนี้ก็คือเน็ตผมอาจจะไม่ดีก็ได้ เต็มเว้ยเน็ต ออกแล้วล่ะเซ่ ัตรูไปซะงั้นนะครับ ไม่เป็นไรนะเพราะว่าชนะมาได้ด้วยดีนะครับ มาสองดาววินสเตย์หนึ่งดาว โอเคนะครับก็ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะครับ เจอกันใหม่นะครับ ในวิดีโอหน้านะครับ กับผมกฤติสันนั่นเองนะครับอะไรซีโอเคนะครับบ๊ายบายสุดครับเพื่อน